การที่มิจฉาชีพนิยมใช้ในการขโมยข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล จะขอนำเสนอ 2 วิธีการที่เราเห็นกันบ่อยนะคะ ก็คือ pitching และ spyware ค่ะ เรามาดู pitching กันก่อนนะคะ ิชชิ่งก็คือการหลอกลวงเพื่อลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำคัญลงบนเว็บไซต์ปลอม ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีทำเรียนแบบขึ้นมา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของอีเมล หรือข้อความที่อ้างว่าส่งมาจากองค์กรอื่นที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่นส่งในนามสถาบันการเงิน บริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐนะคะ หรือการหลอกลวงที่แจ้งว่าผู้ใช้ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นานแล้ว ให้ผู้ใช้งาน ลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก ซึ่งลิงก์เหล่านี้จะเชื่อมไปสู่เว็บไซต์ปลอม ที่ทำขึ้นมาเอาไว้ใช้ดักข้อมูลนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะคะ ที่มิจฉาชีพเนี่ยนิยมใช้ในการขโมยข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล ก็คือการใช้สปายแวร์ค่ะ สปายแวร์ก็จะเป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถสำเนาตัวเองไปยังระบบเครือข่ายได้ แต่จะอาศัยวิธีการแฝงตัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปติดตั้งนะคะ หรืออาจจะอาศัยช่องโหว่ของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อลักลอบเข้ามาติดตั้งตัวเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งสปายแวร์ก็จะมีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 แบบนะคะ แบบแรกก็คือสปายแวร์ทั่วไป ที่ไม่ใช่ประเภทการขโมยข้อมูลนะคะ แต่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของเว็บเบราว์เซอร์นะคะ เช่น การติดตั้งหน้าต่างเพื่อการโฆษณาสินค้าค่ะ หรือว่าสปายแวร์อีกแบบหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นสปายแวร์ประเภทขโมยข้อมูล ส่วนใหญ่จะติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องของผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัวนะคะ เพื่อบันทึกการป้อนข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ ซึ่งแน่นอนว่าการป้อนข้อมูลสำคัญ ก็จะถูกบันทึกไว้ด้วยค่ะ จากนั้นก็จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบ